ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ฟาร์มเกษตรในอาคาร นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จำกัด ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมืองหลวงทำให้ธุรกิจการเกษตรในเมืองใหญ่เป็นไปได้ยาก ไอเดียการใช้ระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร จึงนับว่าเป็นแนวทางใหม่ ที่สร้างสรรค์และน่าจับตา เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ใช้สอยบนพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดครับ i t a ทสวทช สนับสนุนบริษัท Loft Builder จำกัดออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory ที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น แสง น้ำ แร่ธาตุอาหาร และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดพร้อมทั้งยังสามารถติดตาม และควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จากการทดลองปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ในอาคาร ด้วยระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถสร้างผลผลิต ลิตสตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพดี ได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังสะอาด ปลอดภัยเหมาะสำหรับการผลิตผักและผลไม้เมืองหนาวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม รายใหม่ โดย i t แทสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช025648000